hip hop. หน้าเนทีของน้องๆสาวสวยทั้งสามทีมงานด้วยกัน น้องโบนัมพรเอสโซมาจันดาราจ้าเชในรูปแบบของคำคืนนี้นะในรูปแบบของระบบประยุกต์ร่วมสมัยนะครับ Then I'll be denied. mom, mom, mom, คุณครับผ่านไปสองรอบแรกในจังหวะตะดงและสามชาให้ทีมงานกันดาราเทศสุภาและน้องบนลำพาพรและพวกเราทีมานนักดนตรีสหัสสวรรค์บริณทวัฒน์ครูบาจันทร์ทวัฒน์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาบ้านของชาวบ้านแห่งนี้ และก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาพี่น้องชาวตันกงนะครับ